รายวิชาการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา การนำเสนอสื่ออินเตอร์แอคทีฟ โปรแกรมการผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟ ในการผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟนั้น มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟอย่างมากมาย ปัจจุบันสื่อเรียนรู้หรือสื่อการนำเสนอมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสื่อแบบข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมที่นำมาสร้างสื่อเรียนรู้ หรือสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดีย ที่เรารู้จักนั้น มีมากมายหลายโปรแกรม เช่น Office TLE Impress Microsoft PowerPoint Macromedia Autoware Adobe Flash และอื่นๆ ซึ่งจะยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมดังนี้ Macromedia Authorware โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือซึ่งมีขีดความสามารถในการสร้างงานนำเสนอที่ต้องการ ให้มีการตอบสนองระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้โปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ ในรูปของภาพ วิดีโอ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความตัวอักษร เป็นสื่อการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ Adobe Captivate โปรแกรม Adobe Captivate เป็นผลิตภัณฑ์จากค่าย Adobe ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างมูวี่ในรูปแบบสื่อเรียนรู้ หรือสื่อการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การนำเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อนำไปสร้างสื่อเรียนรู้ การสร้างสื่อจากข้อมูลต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้สำหรับงานนำเสนอหรือผลิตสื่อเรียนรู้ จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างชิ้นงานได้ง่ายและเร็ว สร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย ตัดต่อวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สร้างสื่อเรียนรู้โดยการจับหน้าจอภาพ หรือ Screen Capture Movie อัดเสียงบรรยายประกอบได้ เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมีแบบทดสอบให้เลือกทำได้หลายรูปแบบนำเข้าไฟล์จากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย u r a s m a u r a s m a เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน หรือ Augmented Reality หรือ AR เหมาะสำหรับการพัฒนาสื่อที่ใช้กับอุปกรณ์ประเภท iPhone, iPad รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่างๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android a u r a s m a จะเป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมโยงโลกของความจริง และโลกของความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุม และสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอ r a s m a ได้ฟรี ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android คุณสมบัติของ Orasma Orasma เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริง กับโลกของความจริงเสมือนที่สร้างขึ้นทำให้มนุษย์โลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วยออรัสมาที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ให้ปรากฏเห็นภาพผ่านหน้าจออุปกรณ์ประเภท Smart Device เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยไม่ต้องใช้มาร์เกอร์ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมควบคุมใดๆ ใช้งานง่าย สามารถประยุกต์ใช้ออรัสมาสร้างเป็นสื่อได้หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ตำรา กล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าเสื้อผ้า ป้ายโฆษณา และอื่นๆ เป็นต้น อรัสมาเป็นแอปพลิเคชันที่ประยุกต์สร้างสื่อได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ผลผลิตที่สร้างด้วยออรัสมาจะมีได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวภาพ3มิติ เสียง แล้วแต่ผู้สร้างสรรค์งานจะเลือกใช้ หากสร้างเป็นสื่อแบบออนไลน์ ยังสามารถกำหนดจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้อีกด้วย Switch m a c เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานกราฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่างๆ ได้เช่นเดียวกับโปรแกรม Flash เช่น งาน Presentation งาน Animation หรือแม้กระทั่ง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ลักษณะการใช้งานของโปรแกรมจะง่ายกว่าการใช้งานโปรแกรม Flash เนื่องจากมีเอฟเฟกสำเร็จรูปประเภทต่างๆ มาให้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานได้ทำให้โปรแกรม s w i f t m a c เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก Photoshop และ Illustrator ใช้สำหรับการตกแต่งภาพ ออกแบบเทมเพลตออกแบบเว็บ โลโก้ หรือจำพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นับเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ และถือเป็นโปรแกรมออกแบบที่ผู้ใช้งานทุกราย แทบจะจำเป็นต้องลงไว้ที่เครื่อง Flat เป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นในด้านงานนำเสนอและภาพเคลื่อนไหว เช่น Animation, Presentation, Banner และอื่นๆ นอกจากนี้โปรแกรมดังกล่าวยังมีฝั่งของ Coding ที่รู้จักกันในนาม Action Script หรือเรียกว่า AS ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวส่วนมากทำงานได้ทั้งฝั่ง Presentation และ Interactive และด้วยความหลากหลายดังกล่าว จึงส่งให้โปรแกรม Flat เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งาน ไม่แพ้ Photoshop และ Illustrator After Effects และ Premiere Pro เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำวิดีโอตัดต่อ หรือวิดีโอ Presentation และด้วยความหลากหลายของเครื่องมือดังกล่าว ส่งผลให้โปรแกรมดังกล่าวถูกนำไปใช้งานในด้านการทำภาพยนตร์ หรือการทำโฆษณา Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานที่ใช้ง่าย สะดวกสบาย และเป็นรูปแบบมาตรฐานได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงและจัดการได้ด้วยตัวเอง รวมถึงตกแต่งและทำการนำเสนอได้สอดคล้องกับที่จัดเรียงและจัดวางไว้ Windows Media เป็นโปรแกรมที่ติดมากับระบบ Windows ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการสร้างผลงานนำเสนอ ให้ออกมาในรูปแบบวิดีโอพรีเซนเตชันซึ่งนับเป็นโปรแกรมยอดนิยมอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากใช้งานได้ฟรี และมีเครื่องมือใช้งานง่าย Snack It โปรแกรมจับภาพยอดนิยมทำหน้าที่จับภาพมาทำเป็นภาพประกอบ หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งภาพ สำหรับทำภาพเคลื่อนไหวหรือคู่มือนำเสนอในรูปแบบต่างๆ 3D Autodesk และ Maya เป็นโปรแกรมจัดทำสื่ออีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันมาก ในหมู่ผู้ใช้งานการสร้างโมเดล3มิติซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถรังสรรค์ผลงานให้ออกมาทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม ภาพจำลองการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังถูกนำไปใช้ในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน นอกจากโปรแกรมดังที่ได้กล่าวมา ยังมีโปรแกรมอีกหลายประเภทของค่าย Adobe ที่ได้รับความนิยม เพียงแต่โปรแกรมต่างๆ ถูกสร้างขึ้นไว้ใช้เฉพาะทาง เช่น โปรแกรม Edge Animate สำหรับทำเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ โปรแกรม Flat Building สำหรับทำแอปพลิเคชันโมบายโปรแกรม Dreamweaver ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนโค้ด และ Soundboot เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อเสียง